ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์วันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างการใช้งานฐานข้อมูลนะครับ ISI หรือ Web of Science นะครับคลิกเข้าที่หน้าเว็บนะครับ หน้าเว็บก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ หน้าแรกก็จะเป็นส่วนของ Basic Search นะครับ ซึ่งในเว็บ of Science นะครับ ก็จะมีการสืบค้นอยู่ 3 แบบก็คือ Basic Search นะครับ การสืบค้นแบบง่าย Cited Reference Search นะครับ การสืบค้นแบบอ้างอิงนะครับ แล้วก็ Advanced Search นะครับ การสืบค้นขั้นสูง ซึ่งทางช่องด้านบนก็จะสามารถเลือกฐานข้อมูลได้ว่า จะใช้จากแหล่งใดนะครับ นี้เรามาลองเริ่มต้นสืบค้นนะครับ พิมพ์คำว่า information literacy นะครับ ซึ่งช่องนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะ เลือกเป็นชื่อผู้แต่ง เป็นท็อปิก เป็น Editor นะครับ เป็น Publication Name หรือว่าจะเลือกจากภาษาก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมเลือกเป็นไตเติลนะครับ ซึ่งทางด้านล่างก็จะมีออปชันเพิ่มนะครับว่าจะกำหนดปีหรือเปล่า หรือสามารถค้นจากปีที่กำหนดนะครับ ก็สามารถทำได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่ Search นะครับ ก็จะมาที่หน้าผลลัพธ์นะครับ ก็จะมีผลลัพธ์ทั้งหมด 1,389 รายการ ซึ่งจากช่องตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มคำจำกัดการค้นเพื่อให้การสิบคนนั้น เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับทางช่องด้านบนเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะ เรียงลำดับจากใหม่ไปหาเก่านะครับ หรือว่าจะค้นจากรายชื่อผู้แต่งนะครับจาก A ถึง Z หรือว่าจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับ ก็เลือกได้จากช่องด้านบนตรงนี้ ่องนี้ก็จะเป็น Publication Year นะครับ ซึ่งจากหน้านี้นะครับเราสามารถ View Abstract ได้ ก็คลิกที่ View Abstract นะครับ ก็จะมี Abstract ขึ้นมาให้เราอ่านนะครับซึ่งถ้าเราสนใจ ก็ให้คลิกที่ชื่อนะครับ ก็จะมาที่หน้าข้อมูลนะครับ แสดงข้อมูลถึง abstract keyword ชื่อผู้แต่งนะครับ publisher แล้วก็ข้อมูลอื่น ๆนะครับ ก็จะมีปุ่มด้านบนเป็น lookup full text จาก Google นะครับ มื่อเราคลิกก็จะเป็นผลลัพธ์ที่สืบค้นจาก Google นะครับ ก็จะนำมาที่หน้าของสารสนเทศนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเป็น Full Text ได้ ทีนี้เราจะมาดูที่ ฟังก์ชัน cited reference search นะครับ ก็จะเป็นการสืบค้นที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับ ก็จะมีช่องให้กรอก ซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น cited author นะครับ ใส่เทสเยียนะครับ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ Search คราวนี้เราก็จะมาดูที่ Advanced Search นะครับหรือการสืบค้นขั้นสูงนะครับ ก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสืบค้นสารสนเทศได้ มีความเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับ สามารถเลือกภาษาได้ สามารถเลือกได้ว่า จะเป็น Article หรือว่าเป็น All Document Type นะครับ ซึ่งการสืบค้นก็จะสามารถใช้ร่วมกับตรรกกะบูลีนได้นะครับ ซึ่งเราก็ต้องอ่านคำแนะนำด้านข้างตรงนี้ นี้ผมจะเซิร์ชจากไตเติลนะครับ ผมก็พิมพ์ ti เท่ากับใส่วงเล็บนะครับ information literacy ตามด้วย คำเชื่อมตรกะบูลีนนะครับเป็น and education จากนั้นคลิก search นะครับ ก็จะมีหน้าผลลัพธ์ขึ้นมาที่ด้านล่างนะครับ มีทั้งหมด 1,389 รายการ ให้เราคลิกที่ผลลัพธ์นะครับ ก็จะมาที่หน้าผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับ ก็จะเหมือนกับ Basic Search ช่องข้างหน้าก็จะสามารถคลิกเลือกได้นะครับ ว่าเราจะปริ้นหรือว่าส่งไปในอีเมลนะครับ าเลือกจากช่องนี้ก็จะสามารถเลือกเซฟเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆได้นะเมื่อเราสนใจเราก็สามารถคลิก